สามสี่หมื่นเนี่ยต้องเห็นนะไม่เข้านะลุ้นยากมากเจตเตอร์เนี่ยนะไปหนักๆสักหนึ่งดอกได้ไหมแม่อะไรก็ได้ค้างคาวมาอือหือค้างคาวได้ไหมโอ้ มันไม่ใช่ค้างคาวมันค้างคาวอะไรวะมันเป็นปลาอะไรสักอย่างเนี่ยปลากระเบนมั้งท่านผู้ชมนะประมาณนี้หนึ่งสองสามอะไรก็ได้เนี่ยวายเชื่อมาแล้วท่านผู้ชมนะโอ้โหอะไรจะไม่มีบุญขนาดนั้นเสียแล้วตัวเอได้ไหมตัวแรกไม่ได้โอ้แมงกระพุนมาสามตัว เออ นี่แหละ มาแล้วท่านผู้ชมมมื่นแตกเรียบร้อย เออ นี่แหละที่ต้องการท่านผู้ชมเออ เอามาครับผมท่านผู้ชมมากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้นสเตตฟาดมาแล้วนะครับผมเพื่อนทางด้านช่องทาง YouTube นะครับผมทางต้นชาแนลแล้วก็รวมถึงทางกลุ่มแอปแบนนะครับผมอัปเดต์นะครับคนรับอัปเดต์เป็นยังไงบ้างเก็บกันครบหรือเปล่า นะครับก็มีทั้งหมด4ชุดนะบอกกันอีกสักทีหนึ่งแล้วกัน เพราะว่าเห็นเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยนะบอกว่าคนรับสรุปมีกี่ชุด มีกี่ตัวกันเนี่ย มันจะเป็นชุดนะ มันจะเป็นคู่ อ่ะ ผมใบให้แล้วกันนะ โค้ดลับมันจะออกเป็นคู่นะครับ จะมีทั้งหมด 4 คู่ฮะ โค้ดลับจะมีทั้งหมด4คู่นะเพื่อนๆฟังให้ดีนะครับ โค้ดลับจะมี 4 คู่นะ ถ้าเพื่อนๆ เอ่อ ผมผมเดานะว่ามีเพื่อนหลายท่านเนี่ยกดแบบดูคลิปแล้วก็กดสคริปสคริปไปเรื่อยๆกดข้ามอ่ะนะครับ มันจะเจอยากมากเลยนะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรคือต้องเปิดเปิดไหลเลย แล้วก็นั่งดูไป อันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดท่านผู้ชมครับแป๊บเดียวนะ ดูเพลินๆไปเก็บคนรับได้ครบ 4 ชุดแน่นอนท่านผู้ชมนะถ้าเกิดว่าดวงไม่ดี จริงๆกดสกิปคาบไม่โดนตอนที่คนรับมันออกเนี่ยเพราะว่าคนรับเนี่ยมันออกไม่กี่วินะท่านผู้ชมอะสองวิสามวิแค่นั้นเองมันก็จะหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกดนั่งดูเลยอะดีที่สุดแล้วนะครับอ่ะมายังอยู่ที่เกมนางเงือกครับผมนะเกมเมอร์เมดแล้วกันท่านผู้ชมนะวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกสักหนึ่งรอบอย่างที่บอกไปนะ เกมนี้ค่อนข้างที่จะลุ้นยากนะครับค่อนข้างที่จะแตกยากแต่ว่า มันยังพอเก็บได้นะต้องไล่เบ็ดสู้เอานะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะ โอเค เดี๋ยวอ่ะผมผมเริ่มต้นที่เบ็ดร้อยเลยกันท่านผู้ชมฮะที่แรกว่าจะล้างหน้ากระดานไม่ล้างแล้วผมไปเลยนะเบ็ดร้อยฮะมาดู วันนี้ขอกำไรอืสวยนะพันห้าแล้วท่านผู้ชมเอ้ยอะไรก็เข้าแบบนี้สวยงามพระรามแปดจัดไป วันนี้ขอกำไรสักประมาณหมื่นห้านะผมจะพอเลย คือต่ำๆเนี่ยที่หวังไว้คือหมื่นห้านะถ้าได้มากกว่านี้ก็จะดีฮะแต่ไม่รู้นะดูตามรูปเกมไป วันนี้ได้ดันเบ็ดสี่ร้อยแน่นอนนะผมรับประกันเลยนะครับได้ดันเบ็ดสี่ร้อยแน่นอนคอมโบนี้ไปสวยๆท่านชมนะได้สูงสุดคูณานะแต่ว่าถ้าได้เข้าฟิลิปปินส์รู้สึกจะคูณิบนะมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวคูณหมดเลยนะยกแผงเป็นโบนัสเพิ่มให้เรา นะครับ สวยนะหนึ่งสองสามอะไรก็ได้แบบเนี้ย อะไรก็ได้ฮะโอ้ยวายแถวแรกจะมีตัวต่ออ้าวสวยครับผมนะ ลงมาพอดีนะหอยมุกมาหนึ่งสองสามโอ้ ไม่มี ตัวต่อแถวสองหายไปไหนจ้าแม่ ยาวไปลุ้นสเก็ตเตอร์นะ มาอีกตัวหนึ่งนะ สเก็ตเตอร์นะ อืมไม่เข้านะท่านผู้ชม ไม่มีบุญนะแบบนี้เขาเรียก ซื้อฟิสปินไม่ได้ด้วยมั้งเกมนี้ ถ้าจำไม่ผิดนะ แล้วก็มันให้เบ็ดแค่400ด้วยถึงบอกว่ามันเล่นยากจริงฮะเกมนี้เพราะว่าเราไล่เบ็ดถึงแค่400แล้วปกติเกมที่ซื้อฟิสปินไม่ได้มันจะให้ไล่เบ็ดได้ถึงเป็นพันสองพันเลยนะ แต่นี่ ซื้อสปินไม่ได้แล้วก็กำหนดที่เบ็ดแค่ 400 ด้วย มันก็เลยนี่แหละ จุดยากมันอยู่ตรงนี้แหละท่านผู้ชมนะครับอืมไป เออมาสวยอืมกล่องนี้แหละได้เยอะเห็นไหมท่านผู้ชมมาสองพันหนึ่งร้อยเอาดิอ่ะโอเคท่านผู้ชมฮะ ได้กำไรเนี่ยประมาณแปดพันแล้วนะเอาจริง ๆนะโดยประมาณ ผมดันเลยนะเนี่ยมันได้สุดแค่สี่ร้อยอ่ะ น่าเสียดายนะ น่าจะได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าฟรีสปินก็ไม่มีให้ซื้อ นะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะสิบหมุนฮะไป เออมา ขอหนักกสักหนึ่งดอกนะ เข้าฟรีก็ได้หรือว่าแตกนอกก็ได้ท่านผู้ชม ขอดอกเดียวแบบหนักหนักเน้นเน้นแล้วจะหยุดเลยบวกประมาณหมื่นห้าแล้วนะตอนเนี้ยนะรางวัลรวมนะหมื่นห้านะไปขอสักหนึ่งดอกใหญ่ๆ ผมจะหยุดเลยเอาลุ้นสเก็ตเตอร์นะลุ้นสเก็ตเตอร์นะ อีกตัวหนึ่งนะ ถ้าเข้าเบ็ดสี่ร้อยนี่อลังการนะสามสี่หมื่นเนี่ยต้องเห็นนะ ไม่เข้านะลุ้นยากมากสเก็ตเตอร์เนี่ยนะไป หนักๆสักหนึ่งดอกได้ไหมแม่อะไรก็ได้ค้างคาวมาอือหือค้างคาวได้ไหมโอ้ มันไม่ใช่ค้างคาวมันค้างคาวอะไรวะมันเป็นปลาอะไรสักอย่างเนี่ยปลากระเบนมั้งท่านผู้ชมนะประมาณนี้ฮะหนึ่งสองสามอะไรก็ได้เนี่ยวายเชื่อมาแล้วท่านผู้ชมฮะ โอ้โหอะไรจะไม่มีบุญขนาดนั้นสัญลักษณ์ตัวเอได้ไหมตัวแรกไม่ได้โอ้แมงกะพุนมาสามตัว เออ นี่แหละมาแล้วท่านผู้ชมมาหมื่นแตกเรียบร้อย เออ นี่แหละที่ต้องการท่านผู้ชมเอ้ยมาครับผม โอเคหยุดได้แบบนี้เออนะครับก็จะมานะท่านผู้ชมมาเออกำไรมาสองหมื่นห้าถือว่าโอเค นะครับเกินเป้าไป เยี่ยมมาโอเคครับผมนะขออนุญาตกดเลยอ่าโอเคท่านผู้ชมกว่าจะลุ้นได้มาเนี่ยก็คือต้องเล่นเบ็ด้อยแล้วดันเอานะเนี่ยแตกหมื่นเนี่ยท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยากพอสมควรนะขอขอเปลี่ยนเกมได้ไหมท่านผู้ชมนะผมขอไปเกมอื่นดีกว่านะเกมต่อไปอ่ะนะครับเดี๋ยวเจอกันในรอบต่อไปแล้วกันผมสั่งถอนนะ แล้วก็เดี๋ยวเหลือแต่วิเชียไปสัก1้อยเนี่ยเดี๋ยวลุยต่อในรอบเกมต่อไป ผมไม่เล่นแล้วนะเกมเนี้ย นะครับเกมนางเงือกไม่อยู่แล้ว เดี๋ยวไปเกมใหม่ดีกว่าท่านผู้ชมนะลุ้นยากเหลือเกินนะแล้วก็ใช้งบเยอะเหลือเกินนะครับ มันก็มันเสี่ยงเยอะนะเดี๋ยวเจอกันนะสักคู่เดียวครับผม